โอเค ก็สวัสดีทุกท่านนะครับวิดีโอนี้ ก็ เป็นวิดีโอสั้นๆนะ เราจะมาดูฟังก์ชันตัวใหม่ของ Facebook กันดีกว่า นะครับ ว่าามัน เป็นฟีเจอร์ใหม่ที่เรียกว่าได้รับเสียง ฮือฮามากทีเดียว นะครับ ก็คือฟังก์ชันการเก็บเงินนั่นเอง นะ สามารถาใส่หมายเลขบัญชีธนาคารไปในในระบบของ Facebook ได้เลยในตอนนี้ โดยที่เราไม่ต้องไปพ่วงกับระบบภายนอก ปกติสมัยก่อนเนี่ยไม่ใช่สมัยก่อนหรอก ตอนนี้ก็ยังใช้อยู่นะฮะ เราก็ใช้พวกออย่างแบบเนี้ยเซลสุกิเพจ 365 อะไรอย่างเงี้ย เวลาเราเปิดบินให้ลูกค้า แต่ทีเนี้ย Facebook เนี่ย ให้เราคือให้เราเพิ่ม หมาย เลข บัญชีธนาคารตรงนี้ได้เลย แล้วก็สามารถกดเรียกเก็บเงินจากลูกค้าตรงนี้ได้เลย โดยที่เวลาที่กดไปปุ๊บเนี่ยลูกค้าก็จะเห็นหมายเลขบัญชีของเรานะครับ และก็สามารถใส่วิธีการจัด ส่งได้ด้วยนะ คุณจะจัด ส่ง แบบไหน EMS แบบเสียตังค์แบบลงทะเบียนอะไรเนี่ยคุณสามารถใส่ได้เลยนะครับ แล้วก็สามารถชำระผ่านบัตรเครดิตได้ด้วยนะครับ เสีย ค่าบริการรู้สึกว่า 2.5%ประมาณนี้ อันนี้ผมยังไม่ได้ลองนะครับ แต่ว่าอลองใช้การโอน การชำระด้วยบัญชีธนาคารแล้ววิธีการก็ไม่ยากครับคุณเข้าไปที่เพจของคุณเนี่ยคุณก็ไปที่การตั้งค่า ไปที่การตั้งค่าเสร็จ มาที่แถบด้านซ้ายเนี่ยจะเห็นว่ามีเมนูการชำระเงินนะครับ แต่ก่อนมันไม่มีนะครับ ก็คลิกเข้าไป คลิกมาปุ๊บเนี่ย ถ้าคนที่ยังไม่เคยใส่อะไรเลยนะโล่งๆเนี่ยว่าง ๆ อยู่ตอนเนี้ยคุณจะสามารถคลิกตรงตรงนี้ เพิ่มคำแนะนำการชำระเงินเนี่ยคุณคลิกปุ๊บเนี่ยมันจะขึ้นหน้าจอแบบนี้มา ให้เราเลือกเป็นอโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารทีนี้เราก็ใส่ชื่อธนาคารใส่หมายเลขบัญชีนะครับ ตั้งชื่อบัญชีผู้ใช้ก็เป็นชื่อเราแล้วก็ ระบุวิธีการชำระเงิน เพิ่มเพื่อช่วยให้ลูกค้าชำระเงินให้คุณ ก็อยากให้เขาอยากเขียนหมายเหตุว่าอะไรก็เขียนไปแล้วก็กดส่งพอกด ส่งปุ๊บ เนี่ยก็จะมาเป็น หมายเลขบัญชีแบบนี้ เนี่ย อันนี้ของผมลอง แอดเข้าไปนะครับ แล้วก็ด้านล่าง คุณสามารถเพิ่มตัวเลือกการจัดส่งได้ก็เลือกนะครับคุณก็พิมพ์ไปเลยว่า จัดส่งแบบไหน EMS ลงทะเบียนอะไรก็ว่าไป แล้วก็ใส่ราคาได้ จะใส่ 50 บาท หรือฟรี 0 บาท นี่ก็ได้นะครับ ตรงเนี้ยทีนี้เวลาเซตเสร็จแล้วเนี่ย มันจะใช้งานยังไงล่ะ ใช้งานยังไง ก็เวลาที่เราคุยกับลูกค้า อันนี้ผมใช้เพจ ที่ผมดูแลอีกเพจหนึ่งนะฮะ ชื่อเพจสตาร์นะครับ ก็ขายอุปกรณ์มือถืออันเนี้ยเดี๋ยวเรามาดูว่า เวลาออกบินเนี่ยมันเเวลาที่เรากดให้ลูกค้าชำระเงินเนี่ยมันจะขึ้นแบบไหนนะครับเดี๋ยวเราลองเลยนะ ก็คุยกับตัวเองนี่แหละนะครับ ไปที่เพจ ไปที่เพจปุ๊บอันนี้เราเราเราพิมพ์ไว้แล้วนะครับเดี๋ยวลองพิมพ์จุดๆนะว่ามันจะส่งมาไหมอ่ะมันก็ส่งมาหาผมเนี่ยเพจของผมเองนี่แหละนะครับโอเค ก็ทีนี้เราลองสั่งซื้อสินค้า สั่งสินค้าปุ๊บ นะครับ ทีนี้เราจะให้ ถ้าเราอยากให้ชำระเงินเนี่ยเราสามารถเรียกตรงนี้ได้เลยนะฮะมันจะมี มันจะมีรูปเงินบาทเนี่ยแต่ก่อนมันไม่มีแต่ก่อนมันจะมีไฟล์มีส่งสติกเกอร์อะไรแบบนี้คุณสามารถเรียกตรงนี้ได้เลย สมมุติของราคา อ่ะเดี๋ยวให้ดูนะเนี่ยในเมนูร้านค้าของคุณเอง เนี่ยคุณแอดสินค้าเข้าไป เนี่ย คุณคุณก็ไปเลือกเอาว่าลูกค้าต้องการสินค้าชิ้นไหน สมมติลูกค้าอ่ะสมมติต้องการสินค้าชิ้นนี้ ติ๊กเข้าไป มันก็จะบอกเลยว่า ราคาเท่าไหร่ ยอดสุทธิเท่าไหร่นะครับ แล้วก็คุณสามารถ เลือก ได้เลยว่าจะส่งเป็น EMS หรือว่าแบบอะไร แบบฟรีอะไรก็ว่าไปนะครับ ทีนี้ก็สามารถเขียนบันทึกได้ด้วย สมมุติคุณต้องการโน้ตย่อ ก็สามารถเขียนได้นะครับ อ่าทีนี้เราจะลองกดส่งให้ลูกค้าดู นะ ครับ กด ส่ง ให้ตัวเองนี่แหละ อ่าส่งปุ๊บ มันก็จะขึ้นมาที่ข้อความลูกค้านะครับ ตัวเนี้ยสายนี้ราคา 320 บาท คุณ สามารถชำระเงินได้ตรงนี้เลยอลองคลิกชำระดูนะ พอคลิกปุ๊บเนี่ย มันจะมีบอกว่า สายนี้ราคาเท่าไหร่บ้านเลขที่ของเราเนี่ย เราสามารถเปลี่ยนได้นะครับ สามารถใส่ได้ที่อยู่อะไรใส่ได้ตรงนี้เลยประเทศจังหวัดนะครับ เมื่อเราคลิกคลิกที่ตัวเลือกการชำระเงินเนี่ย มันก็จะมีบอกว่าเป็น เราจะเลือกการจัดส่งแบบไหน ฟรี EMS เ m สด่วนอะไรเนี่ยแล้วแต่ผู้ขายเขาจะ กำหนดมา นะ ครับเราก็เลือกเราต้องการแบบไหนก็เลือกนะครับ ถ้าเราใช้บัตรเครดิตชำระก็พิมพ์หมายเลขบัตรเครดิต แล้วก็พิมพ์หมายเลข CVV ตรงนี้พิมพ์วันเดือนปีหมดอายุ แต่ถ้าต้องการโอนเข้าธนาคารเราก็เลือกครับธนาคารไหนกรุงเทพกสิกรไทยพาณิชย์ สมมุติเราเลือกไทยพาณิชย์ปุ๊บเรากดดำเนินการต่อปุ๊บ มันก็จะบอกว่า คุณแน่ใจนะว่าคุณจะทำรายการนี้นะครับ โดยการโอนผ่าน ATM เราก็ทำรายการให้เสร็จสมบูรณ์ ก็คลิกเลยครับ คลิกปุ๊บ เนี่ย มันก็จะมาที่หน้านี้ ธนาคารอะไร หมายเลขบัญชีอะไรชื่ออะไร หมายเลขคำสั่งซื้ออะไร แล้วเราก็แนบ สลิปของเราไป สมมุติเรา หา สลิป อ่า สมมุติสลิปนี้นะครับ อันนี้แนบมั่วๆนะ แนบไปปุ๊บ เนี่ย เราก็ทำรายการซื้อให้เสร็จสมบูรณ์ปุ๊บ คลิกแบบเนี้ย อ่า หลักฐานการชำระเงินของคุณถูกส่งไปแล้ว ผู้ขายจะตรวจสอบยืนยันการชำระเงินของคุณเร็วๆนี้ บินก็จะถูกส่งไปที่เพจที่ขายของ ทีนี้เราดูใบเสร็จนะอ่าใบเสร็จก็ประมาณเนี้ยนะครับ ทดสอบ อ่ะ ทีนี้เราในในฐานะเพจนะครับ เพจก็ขายของปกติเลยนะครับ มันก็จะมีบอกว่า คนเนี้ย receive order มา order หมายเลขนี้นะครับ เดือนนี้วันที่นี้เวลาเท่านี้ เราก็ทำไง เราก็ ไป เช็ค ยอด ครับ เช็คยอดที่บัญชีธนาคารของเราที่เป็นอินเทอร์เน็ตแบงกิ้งของเราอะถ้ามียอดเข้าเราทำยังไง ถ้ามียอดเข้า ถ้ามียอดเข้าเราก็มาคลิกและก็ยืนยันการชำระเงิน กดยืนยันปุ๊บ มันก็จะส่งมาบอกลูกค้าด้วยว่า ได้รับรายการชำระเงินของคุณสำหรับคำสั่งซื้อหมายเลขนี้แล้วเมื่อวันที่นี้เวลาเท่านี้ ก็แสดงว่าเป็นการจบกระบวนการการซื้อขายบน Messenger ของ Facebook โดยที่เราไม่ต้องออกไปที่แอปอื่นเลยนะครับ แต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นผมก็ยังมองว่ามันก็อาจจะยังไม่ไม่มีระบบหลังบ้านในการดูแลจัดการเหมือนกับเหมือนกับระบบที่เป็นระบบที่เราใช้อยู่เดี๋ยว ให้ดูตัวอย่างแล้วกันนะครับ่ในอย่างระบบที่เราเราใช้อยู่เนี่ยแบบเนี้ยมันจะมีบอกอ สถานะหลาย ๆ อย่างนะครับ ไม่ว่าจะเป็นบินไหนที่จ่ายแล้วยังไม่จ่ายโอนแล้วเตรียมส่งมาคือมันแยกมาให้แบบ แบบ เรียบร้อยอะ่ะทีนี้เวลาที่เราจะจัดการต่าง ๆ เนี่ย มันก็จัดการง่ายกว่า อันนี้ผมมองว่าเฟซบุ๊กก็ยังมีข้อด้อยหลาย ๆ ตัว นะ ครับที่เราที่ยังไม่สามารถที่จะตอบโจทย์แม่ค้าพ่อค้าออนไลน์ได้ แต่ว่าผมว่าในอีกไม่นานเนี่ยฟังก์ชันต่างๆ น่าจะน่าจะใช้งานได้สมบูรณ์มากขึ้นนะครับ แล้วก็ต่อไปในอนาคต เรา อาจจะไม่ต้องใช้โปรแกรมข้างนอกกันอีกเลยนะครับ ก็ถือว่ามันมีข้อดีก็คือเรื่องของความเร็วแล้วก็ความเสถียรนนั่นเองต่อไปอการคอนเฟิร์มอะไรเนี่ยอาจจะสวยงามกว่านี้นะครับนี่เป็นแค่ช่วงที่เพิ่งเปิดให้ใช้งานนะครับเพื่อนๆ ก็ลองไปใช้ดูนะครับ ก็ไม่ยากเลยนะครับ แต่ว่าช่วงแรกผมว่าลูกค้าก็อาจจะ งงๆนะครับ ว่า เอ๊ะมัน มันระบบมันคือระบบอะไรนะครับ ต้องให้ต้องมีคนที่ เรียกว่าโปรโมทเรื่องเหล่านี้ออกไปก่อนนะครับ ถึงจะเราถึงจะเริ่มมีความคุ้นชิน กับระบบนี้ ต่อไปเนี่ยถ้าถ้าคนเริ่มมีความคุ้นชินแล้วเนี่ย ต่อไปมันก็อาจจะขายของง่ายขึ้นนะครับ โอเคนะครับ คลิปนี้ จบเพียงเท่านี้นะครับเป็นคลิปที่ไม่เป็นทางการมาก แต่ว่ามาบอกฟังก์ชันใหม่ของ Facebook แค่นั้นเองนะครับ เพื่อนๆลองไปใช้ดูครับไม่ยากลองเล่นดูกับเพจตัวเองอะแชทกับเพจตัวเองดูครับ โอเคนะครับเดี๋ยวค่อยเจอกันครับ